พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การผลิตชุดคิดเพื่อการย้อมห้อมธรรมชาติคุณภาพดี สิ่งทอย้อมสีธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะผ้าย้อมห้อมที่มีลวดลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์และปราศจากสารเคมีอันตราย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และส่งเสริมการใช้สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนานวัตกรรมชุดคิดสำหรับการย้อมห้อมคุณภาพครับ วทช สนับสนุนนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาชีวนวัตกรรมชุดคิดสำหรับการย้อมห้อมธรรมชาติ โดยนำใบห้อมมาทำให้เป็นผง และคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงสี อินดิโก จากการก่อหม้อ มาพัฒนาให้อยู่ในรูปของเชื้อแห้ง ในกระดาษกรองพร้อมใช้งาน พร้อมด้วยผงกรดและผงด่างนำมารวมกันเป็นชุดคิด เพื่อการย้อมห้อมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุดคิดสำหรับการย้อมห้อมธรรมชาติสำเร็จรูปนี้ทำให้การย้อมผ้า